ันนี้ก็พามาที่ร้านขายเครื่องดื่มนะ อยู่ชั้นสองคือพอดูจากไอ้ที่ข้างล่างเสร็จก็ ขึ้นมาชั้นสองเดินตรงมา ทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นเลย ตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะ ไอเบียร์เบียร์อะไรสักอย่างวัตเตอร์เบียร์น่าจะยังไม่มา แต่ยังไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ ไอศครีมพุดดิ้งอะค่ะ ข้างล่างจะเป็นพุดดิ้ง ส่วนข้างบนจะเป็นไอศครีม แล้วก็จะมีพวกท็อปปิ้งเป็นคอนเฟกถั่วแดงป๊อกกี้อะค่ะตัวนี้ส่วนตัวต่อไปดราก้อนเอ็กอินกรีนโพชั่นตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำโซดาค่ะลูกค้าจะเป็นเขียวโซดามะนาว แต่ว่าตัวน้ำแข็งเราดีไซน์ให้เป็นเหมือนรูปดวงตาค่ะ จะมีผงชาเขียวอยู่ในน้ำแข็ง ต่อไปฟินิกซ์เทีย ตัวนี้จะเป็นน้ำผลไม้ค่ะ แต่ว่าจะมีเนื้อผลไม้ด้วย ก็จะมีรสชาติเป็นน้ำเ้นจีกับน้ำองุ่นต่อไปดาร์กโฮจิคอลดัตตัวนี้เป็นโฮจิชาลาเต้ค่ะ ข้างบนจะเป็นโฮจิชาข้างล่างจะเป็นนมค่ะ ตัวนี้หอมแล้วก็จะมีเป็นเฉาด้วยค่ะ อยู่ด้านบน เป็นคอปปี้เท็กเจอร์เยอะๆหน่อยใช่ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเอ่อ เฟอร์เวอร์เมจิกชามนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำอัญชันมะนาวค่ะ ข้างบนจะเป็นอัญชัน ข้างล่างจะเป็นน้ำมะนาว แล้วว่าเวลาเฟดหางกัจะเป็นสีชมพู สีม่วงตรงกลางโอเคนี้ก็มาแวะและครบสูตรแล้วเฮดี้พอตเตอร์งานนี้นะจ๊ะ คุณที่ชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าว่าแม่จะทำอะไรอีกเนาะ